Edmodo เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างห้องเรียนออนไลน์ ที่มีวิธีการใช้งานที่ง่าย และสามารถช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในตอนนี้ขอเสนอขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้งานโปรแกรม Edmodo ค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน ขั้นตอนแรกให้เข้าสู่เว็บไซต์ โดยเข้าไปที่ www.edmodo.com จากนั้นตัวโปรแกรมจะให้เราเลือกว่าจะสมัครเป็นผู้ใช้งานแบบใด ในที่นี้มีให้เลือก 3 แบบคือ ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองค่ะ เรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้งานของครูผู้สอนกันก่อนนะคะ ให้คลิกเลือกที่ I am a teacher ระบบจะสามารถให้เราสร้างบัญชีจาก Office 365 และ Google หรือสร้างบัญชีใหม่ ให้เรากรอกอีเมล และรหัสผ่านที่ตั้งขึ้นใหม่ จากนั้นคลิก Sign up for free ค่ะ ให้เรากรอกรายละเอียดชื่อนามสกุลลงไป ระบบจะให้เราเลือกว่า เราใช้เอ็ดโมโดเพื่ออะไร ทั้งการทำงานร่วมกับนักการศึกษาท่านอื่นๆ การใช้งานร่วมกับผู้เรียน การเข้าร่วมกลุ่ม การสำรวจแพลตฟอร์ม ในที่นี้ขอให้เลือกใช้ร่วมกับนักเรียนนะคะ จากนั้นคลิกเลือก Continue เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปค่ะ ใส่ชื่อสถานศึกษาของท่านลงไป แล้วคลิก Select School หรือถ้ายังไม่อยากกรอกรายละเอียด ให้คลิกที่สคริปต์ค่ะ ในขั้นตอนนี้เราสามารถตั้งชื่อห้องเรียนของเราได้เลยค่ะ เปลี่ยนสีเลือกรายวิชา และระดับชั้นของผู้เรียนได้ดังตัวอย่าง จากนั้นคลิกเซฟนะคะ จะเห็นได้ว่า ชื่อของห้องเรียน สี ชื่อของอาจารย์ผู้สอนจะปรากฏดังภาพ และที่สำคัญที่สุดสำหรับการสร้างห้องเรียนคือกรุ๊ปโค้ดหรือรหัสสำหรับใช้เข้าห้องเรียนของผู้เรียนค่ะ เมื่อครูผู้สอนสร้างห้องเรียนจะได้รับรหัสกรุ๊ปโค้ดมา จากนั้นครูนำกรุ๊ปโค้ดไปให้ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนนำรหัสไปใช้เพื่อเข้ากลุ่มค่ะสำหรับการเข้าใช้งานหลังจากที่เราสร้างบัญชีแล้ว เราสามารถทำได้โดย เมื่อเข้าสู่หน้า Edmodo แล้ว ให้คลิกล็อกอินด้านขวามือ จากนั้นใส่อีเมลและรหัสผ่านลงไป แล้วคลิกล็อกอินค่ะ ในขั้นตอนต่อไป เรามาดูการสร้างบัญชีสำหรับนักเรียนกันบ้างนะคะ ขั้นแรกให้คลิกที่ I am a student คลิก Create New Ed Model Account เพื่อสร้างบัญชี จากนั้นกรอกรายละเอียด ชื่อนามสกุลและรหัสของห้องเรียน โดยใช้รหัสจากครูผู้สร้างห้องเรียนนั่นเองค่ะ ตั้งชื่อผู้ใช้งาน อีเมลและรหัสผ่าน นั้นคลิก Sign up for free ค่ะ ระบบจะขึ้นชื่อผู้เรียนและกลุ่มที่เราเข้าร่วมค่ะ และสำหรับการใช้งานสำหรับผู้ปกครองนะคะ ให้คลิกเลือกที่ I am a parent ใส่รายละเอียดชื่อนามสกุล รหัสที่ได้รับจากผู้เรียน ซึ่งเราต้องดูจากบัญชีของผู้เรียน ความเกี่ยวข้องกับผู้เรียนว่าเป็นพ่อ แม่หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง จากนั้นใส่อีเมลและรหัสผ่าน เมื่อกรอกรายละเอียดครบแล้ว ให้คลิกที่ Sign up for free ค่ะ ระบบจะเตือนว่าเรายังไม่ได้ใส่รหัสผ่านจากผู้เรียน เราจึงต้องขอรหัสผ่านมาจากผู้เรียน เหมือนที่ผู้เรียนได้รับรหัสผ่านจากครูผู้สอน เมื่อได้รหัสผ่านมาแล้ว ก็สามารถใส่รหัสได้เลยค่ะ จากนั้นคลิก Verify ซึ่งผู้ปกครองสามารถดูกันบ้าน คะแนน หรือโพสต์ต่างๆของผู้เรียนได้ค่ะ การสร้างบัญชีผู้ใช้งานไม่ยากเลยใช่ไหมคะ หวังว่าทุกท่านจะลองสร้างบัญชีเพื่อใช้งานโปรแกรม Edmodo กันนะคะ เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนปัญหา หรืออุปสรรคที่พบร่วมกัน และร่วมกันสร้างห้องเรียนออนไลน์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ